สวัสดีครับ ผมอาจารย์ รัฐพลประดับเวชภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม Google Slide กันครับ เช่นเดียวกับ Google Docs ขั้นแรกจะต้องสมัครสมาชิก Gmail ก่อน หากคุณมีบัญชี Gmail อยู่แล้ว ก็สามารถเข้าสู่ระบบ Gmail ได้เลย เมื่อท่านทำการลงชื่อเข้าใช้งาน Google เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ slide.google.com ซึ่งจะพบกับหน้าหลักของ Google Slide ลักษณะของเว็บไซต์จะเหมือนกันกับ Google Docs ไฟล์เอกสารนำเสนอของท่าน ที่ปรากฏใน Google Slide จะถูกเก็บไว้รวมกันกับไฟล์ประเภทอื่นใน Google Drive ของเราด้วยเช่นกัน การสร้างไฟล์นำเสนอให้ท่านคลิกที่ปุ่ม วงกลมสีแดงที่ตรงกลางมีเครื่องหมายบวกอยู่ ซึ่งอยู่ที่มุมด้านล่างขวามือ จะปรากฏหน้าต่างการทำงานขึ้นมา โดยที่หน้าจอมีส่วนประกอบคือ 1. แถบย้อนกลับใช้ในการย้อนกลับไปหน้าหลัก 2. แถบชื่อของงานนำเสนอ ขั้นแรกจะปรากฏเป็นเอกสารไม่มีชื่อ ซึ่งเป็นแถบที่สำหรับกรอกชื่องาน หรือชื่อไฟล์ที่ต้องการตั้ง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด 3. แถบเมนู มีไว้ในการเก็บเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในเอกสารจะประกอบไปด้วย เมนูไฟล์ เมนูแก้ไข เมนูแสดง เมนูแทรก เมนูรูปแบบ เมนูตาราง เมนูส่วนเสริม และเมนูความช่วยเหลือ โดยในบางเมนูนั้นเป็นเมนูที่ถูกใช้งานอยู่ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint อยู่แล้ว 4. แถบเครื่องมือ เป็นแถบที่แสดงเครื่องมือหลักในการใช้งาน ซึ่งแต่ละเครื่องมือจะมีความคล้ายคลึงกันกับเครื่องมือในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 5. แถบการแสดงผลและใช้งานร่วมกัน ประกอบด้วยแถบเมนูดูสไลด์งาน แบบแสดงความคิดเห็น โดยให้ผู้ร่วมใช้งานคนอื่น สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับไฟล์ได้ และแถบแชร์ไว้ใช้ในการแชร์ไฟล์ให้กับคนอื่น 6. แถบหน้าสไลด์ เป็นแถบแสดงหน้าสไลด์ที่ทำงานอยู่ทั้งหมด เพื่อให้สามารถคลิกเลือกที่สไลด์ แล้วสามารถแก้ไขได้ 7. ส่วนพื้นที่ทำงาน เป็นส่วนที่สามารถใส่ข้อความหรือภาพกราฟิกต่างๆที่ต้องการลงในงานนำเสนอ 8. แถบโน้ตเป็นส่วนที่ใช้ในการจดบันทึกข้อความ หมายเหตุลงในสไลด์นั้นๆ โดยข้อความจะไม่ปรากฏในงานนำเสนอ 9. ปุ่มสำรวจ ช่วยในการออกแบบและค้นหาวัตถุดิบที่จะนำมาตกแต่งในสไลด์ ประกอบด้วยเมนูเว็บ รูปภาพและไดรฟ์10 แถบทีมเป็นแถบทางลัดโดย Google จัดให้มีอยู่ด้านข้าง เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งาน สามารถคลิกเลือกทีมได้เลย นอกจากนี้ยังสามารถนำเข้าทีมจากภายนอกเข้ามาใช้งานได้อีกด้วย การใช้งานจะใช้เหมือนกับใน Microsoft PowerPoint เลย ซึ่งท่านสามารถแทรกข้อความ แทรกรูปภาพ แทรกวิดีโอ เปลี่ยนฟอนต์ เปลี่ยนขนาดตัวอักษรเป็นต้น ได้เหมือนดั่งการใช้งาน Microsoft PowerPoint ทั้งหมด แต่เปลี่ยนมาออกแบบ และทำสไลด์บนอินเทอร์เน็ตหรือบนเทคโนโลยีคลาวด์แทน แน่นอนว่า Google Slide เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการนำเสนองาน ดังนั้น ท่านจะสามารถนำไฟล์งานที่สร้างขึ้น จาก Google Slide นี้ไปนำเสนองานต่างๆ ของท่านได้ทุกที่ทุกเวลา เนื่องจากสไลด์ถูกสร้างขึ้นใน อินเทอร์เน็ต ขอเพียงมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเปิดไฟล์งานได้ โดยการนำเสนอสไลด์ ท่านสามารถคลิกแถบดูสไลด์งาน ซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอ หรือใช้ปุ่มคีย์ลัด โดยการกดปุ่ม Ctrl o n o บวก F5 หรือเลือกคำสั่งแสดง และเลือกเสนอก็ได้ นั้น สไลด์จะถูกขยายให้เต็มหน้าจอ เหมือนใน Microsoft PowerPoint โดยจะปรากฏแถบควบคุมอยู่ด้านล่าง ซึ่งจะระบุ 1. จำนวนสไลด์ของไฟล์ ซึ่งคุณจะข้ามสไลด์ไหนก็สามารถทำได้ 2. มุมมองของผู้นำเสนอ ใช้ในการมองภาพรวมของการนำเสนอให้กับผู้นำเสนอ ซึ่งหน้าจอของผู้นำเสนอจะถูกลดขนาดให้เล็กลง และจะสามารถดูเวลาที่ใช้ในการนำเสนอได้ มีแถบโชว์สไลด์ถัดไปให้ดูทำให้กดเลือกสไลด์ถัดไปได้ง่าย และสามารถดูได้ว่าสไลด์ถัดไปคืออะไร และมีกล่องให้จดบันทึกระหว่างการนำเสนออีกด้วย และสุดท้าย 3. ปุ่มออก ซึ่งใช้ในการออกจากการนำเสนอ